ไปขายแล้วเขาก็งอกขึ้นมาอีก ก็งอกขึ้นมาใหม่เงี้ยก็เป็นเป็นเหมือนกับเอ่อม็ดปลูกแค่ครั้งเดียว ปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อย ๆ ให้เราได้เก็บผลผลิตไปครับผมค่ะ ทีนี้พอเป็นกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเขียวแล้วเนี่ย มันธรรมดาไปครับค่ะ แล้วราคามันก็เป็นราคากลางๆอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเรามีตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าเราทำจากกุ้ยช่ายเขียวเนี่ยให้เป็นขาว จะสังเกตว่ากุ้ยช่ายขาวในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงมาก อย่างเราไปกินร้านข้าวต้มใช่ไหมคะ กุ้ยช่ายผัดเต้าหู้กุ้ยช่ายผัดหมูเนี่ย ราคาจานหนึ่งเนี่ยหลายสิบบาทเลย 60 70 บาทนะคะ แต่จริงๆ มันทำง่ายมาก เพียงแค่ว่าขั้นตอนก็คือเราตัดเขียวออกนะคะ แล้วเราก็เอากระถางที่เห็นเนี่ยไปครอบมัน อันนี้ใช่คือกระถางกระถางเนี่ยมันเป็นกระถางต้นไม้แต่เดิม แต่ว่าเรารีไซเคิลมัน พอเราไม่ได้ใช้ในการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็เอามาครอบกุยช่ายค่ะ คือไม่ต้องไปซื้อใหม่ ครับใต้กระถางนี่คือมีกุ้ยช่ายครับใช่ค่ะ เปิดดูได้ไหมครับได้ค่ะ ระวังนะคะโอ้นี่ครับก็เป็นกระถางธรรมดาที่มาครอบไว้ใช่ค่ะ คือเนื่องจากว่าที่เนี่ยเราสอนให้ให้ทำแล้วก็ให้ปลูก เกษตรอินทรีย์แบบง่าย แล้วก็ทำได้จริง คืออะไรที่ซับซ้อนแล้วต้องไปซื้อใหม่ เราจะไม่สนับสนุน แต่อะไรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำประโยชน์ให้มากขึ้น อย่างไอกระถางต้นไม้เนี่ยแต่เดิมอย่างที่บอกมันเป็นกระถางต้นไม้ แต่พอไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เราก็แปลงมันมาเป็นอย่างอื่น เป็นกระถางครอบกุยช่ายไปนี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือตัดขายไปแล้วเราก็เอากระถางมาครอบใช่ค่ะถ้าไม่มีกระถางมีอย่างอื่นใช้ได้ไหมพี่เอ่อต้องเป็นต้องเป็นกระบอกที่เป็นดินเผา ถ้าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นสังกะสีเนี่ยมันจะเน่าอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้เอา ที่นี่เราใช้กระถางดินเผานะครับในการครอบ ใช่ อันนี้ก็ประมาณนี่ครอบมาได้สักประมาณ 7 วันแล้วค่ะครับสูงขนาดนี้ระยะการตัดก็คือประมาณ 10 วันราคาต่างกัน ตัวนี้โลนึงถ้าเราส่งตลาดประมาณ 30-40 บาทบแต่ถ้าเกิดเป็นขาวปุ๊บเนี่ยเกือบร้อยบาท โอ้ราคาต่างกันเยอะเลยนะครับ ค่ะใช่ค่ะ แล้วถ้าเราทำข่าวตั้งแต่แรกเลยทำได้ไหมพี่ จะไม่ไม่ค่อยแนะนำเพราะจริงๆขาวเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร เพราะมันไม่ได้สังเคราะห์แสง มันไม่มีคลอโรฟิลมันก็เลยกลายเป็นขาวค่ะ แต่คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจ อาจจะด้อยกว่าเขียวก็ด้วยด้วยก็ก็ได้ค่ะ แต่เพียงแต่ว่ามันกินอร่อยกว่าครับค่ะพอไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยกลิ่นของความเหม็นเขียวมันจะน้อยลงค่ะก็ผัดเต้าหู้ได้นะคผัรัดบผัดเต้าหู้ได้ใช่ทีนี้หลังจากดูผู้ชายขาวเรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกอย่างนึงก็คือ ผักสลัดค่ะ ไปดูแปลงผักสลัดกันครับค่ะก็หลังจากที่เราไปดูวิธีการปลูกต้นกุยช่ายขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตจากไร่ที่นี่อีกตัวหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือผักสลัด ที่เราได้ไปเรียนรู้กระบวนการปลูก ในโรงเรือนอนุบาลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เมย์ที่อยู่ ยืนอยู่ท่ามกลางแปลง ผักสลัดนานาชนิดครับผมค่ะ แต่ตรงนี้นี่คือผักอะไรบ้างครับพี่เมย์ ตรงนี้เราจะปลูก ผักสลัดนานาชนิดเลยนะคะ มากกว่า 15 สายพันธุ์ที่เป็นผักสลัดโดยเฉพาะสายพันธุ์ใช่ค่ะ หลังจากที่เราไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นต้นอ่อน ๆใช่ไหมคะประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็มาลงดินตรงนี้เลย เราเราก็ตีแปลงแล้วก็บำรุงดินใส่ปุ๋ยลงไป แล้วก็เอาผักสลัดต่างๆ ที่เราเตรียมไว้ตรงนั้นนะคะ มาจิ้มลงค่ะเราก็เลี้ยงอนุบาลไปมีการให้น้ำเป็นปกติทุกวันนะคะ เช้าหรือเย็นแล้วแต่วันละหนึ่งครั้งคค่ะ เสร็จแล้วก็จะมีการบำรุงโดยที่เราก็จะเปิด ปุ๋ยน้ำหมักที่อยู่ตรงโรงเรือนนะคะเปิดกระจายมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยจะไอเขียวก็จะเขียวมากแล้วใบก็จะดูเหมือนกรอบน่ากินใช่ไหมรับผมคะอย่างตรงนี้เนี่ยผักสลัดที่พี่เมย์บอก 15 ชนิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมรู้จักแค่ไม่กี่ชนิดเองไม่กี่ชนิดใช่ไหมคะที่อยู่ในท้องตลาดถ้าค่ะอย่างตรงนี้เรียกเรียกอะไรนะครับอันนี้คือเรดโอ๊กค่ะเลดโอ๊เรดโอ๊กเนี่ยคือความสดของมันลองดูได้เลย สามารถเด็ดแล้วทานได้เลยทานได้เลยผมขออนุญาตเด็ดทานได้เลยค่ะดชิมนะครับเพราะว่าปลอดสาร เราสามารถเก็บสดๆได้เลย ไม่เหม็นเขียวด้วยครับค่ะ มันก็จะเป็นรสชาติเฉพาะตัวมันที่เป็นผักสลัดแต่ละชนิดอะค่ะตัวนั้นก็จะเป็นผักกาดหอมอนะคะ ตรงนู้นจะเป็นเเขาจะเรียกว่าเลดลาพิดด้านหลังจะเป็นผักกาดแดงผักกาดหอมแดงค่ะฝั่งทางนู้นจะเป็นบัตเตอร์เฮดกรีนโบนะคะ ที่เห็นตรงนั้นก็ข้างบนนั้นจะเป็นดาวปลาแดง ก็จะเป็นประเภทผักสลัดเช่นกัน ครับผมทางด้านนู้นนะครับค่ะค่ะตรงนู้นดาวปลาแดงนี่ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์นี้ก็ได้มาจากกลุ่มเครือข่ายที่ทำไใช่ค่ะไหมเราเราไปเดินงานเกษตรอินทรีย์แล้วไปเจอเครือข่ายท่านหนึ่งเขาปลูกดาวปลาแดงอยู่ที่ทางภาคเหนือ แล้วเขาเก็บเมล็ดมาขายครับเราก็เหมือนประมาณว่าสนใจเนี่ยแหละค่ะ คือก็เพิ่งได้ยินคำว่าดาวปลาแดงก็คือครั้งนั้นก็แปลกใจก็เลยลอง เอามาปลูก แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มเก็บเมล็ดแล้วอ๋อค่ะ อันนี้ก็คือลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทเนี่ยสามารถเห็นกระบวนการปลูกทั้งหมดเลย ใช่ค่ะ ตั้งแต่เริ่มในการเพาะเมล็ดนะคะ พอเห็นต้นอ่อนออกมา หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเอามาลงดิน แล้วก็เริ่มเลี้ยงขึ้นมาจนสามารถเก็บได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเก็บแล้วเนี่ยเเราก็ส่วนหนึ่งเราก็จะนำไปประกอบอาหารให้ลูกค้าทาน หรือไม่ลูกค้าบางท่านเห็นแล้วอยากนำกลับไปกินที่บ้าน เราก็ตัดสด เป็นเหมือนกับของฝากกลับบ้านไปได้ด้วย ก็คือมาที่นี่เนี่ยจะสั่งที่โรงครัวก็ได้ว่าอยากทานอะไรแม่ครัวก็จะเดินทางมาที่แปลงนี้แล้วเก็บให้เลยก็ขี่มอไซค์มาแล้วก็มาตัดสดๆแล้วก็ไปประกอบในครัวได้เลยค่ะ ชี้ได้เลยว่า ลูกค้าเดินมาชี้ได้เลยว่า เอาอันนี้เอาไปทำอะไรอะไรนะคะ ไปแกงไปจิ้มน้ำพริก ไปทำยำได้หมดค่ะแล้วก็นอกจาก การที่จะทานสดที่นี่แล้วเนี่ยถ้าติดใจมาตัดได้สั่งแม่ครัวได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นอกจากว่าจะมีแค่ผักสลัดนะคะคทางด้านหลังก็จะเป็นคะน้าก็มีผักกาดหอมก็มีผักกาดผักกาดกินใบผักกาดเขียวธรรมดาก็มีนะคะ ถัดออกไปจากนั้นก็จะเป็นต้นถั่วถั่วลิสงถั่วหรือว่าถั่วดินนะคะปลูกถั่วลิสงด้วยครับใช่ค่ะคือจุดประสงค์ของของการปลูกถั่วลิสงเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ย คือเราได้เมล็ดมันมาทาน แล้วก็นำไปจำหน่ายค่ะ อย่างที่สองคือเพื่อการปรับปรุงดิน เพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นพืชที่ดึงไนโตรเจน จากในอากาศเนี่ยลงดิน ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงดินอีกครั้งอีกอีกชั้นหนึ่ง ส่วนส่วนที่3เนี่ยช่วยในเรื่องของเมื่อเราเก็บเมล็ดเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราถ่ายกบลงไป มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดกลับคืนสู่ดินลงไปอีกรอบอีกรอบหนึ่งเช่นกัน ค่ะ ก็คือเราใช้ทั้งทั้งพืชในการบำรุงดินแล้วก็ใช้ทั้ง จุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักที่เราทำกันเองค่ะ ควบคู่กันไปค่ะ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลาย ๆท่านนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้เนี่ยเริ่มจะสนใจแล้วครับว่า ถ้าอยากจะบริโภค ผักอินทรีย์ ผักออร์แกนิกที่ปลูกลงกับดินแบบนี้ครับ ปลูกลงดินดูแลด้วยหัวใจนั้น สนใจอยากทานจะต้องทำอย่างไร เดี๋ยวให้พี่เมย์ลองฝากนะครับว่า มีเบอร์โทรมี Facebook มีไลน์อะไร แจ้งได้เลยครับผมค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะ อยากจะเข้ามาพักผ่อนรวมทั้งมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักอินทรีย์กับเรานะคะ ตั้งแต่ขั้นตอนของการปรุงดินนะคะ การเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะ รวมไปถึงการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือนนะคะทำแบบง่ายๆโดยนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นของท่านมาทำนะคะ แล้วก็เห็นผลอย่างที่เราทำกันอย่างนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน เว็บไซต์ของรีสอร์ทได้ก็คือ w w w s o n p e t c o m หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ 0866246635 ค่ะ สามารถที่จะยิงคำถามหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์มากนะครับ ที่ได้สละเวลาเข้ามาพูดคุยกันในรายการ